แต่เราจะไปบูชาแบบงมงายก็ไม่ได้นะลูกหลานนะลูกหลานเคยได้ยินไหมเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อก็ได้ยิน ก็สลดหดหูพอสมควรพระตัดคอตัวเองบูชาพระพุทธเจ้านี่ก็คือศรัทธาเหมือนกันนะถ้าหลวงพ่อจะมาเปรียบเทียบหลวงพ่ออินเนี่ยสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างพระเจดีย์เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเนี่ยมันคงจะไม่ไม่โง่เง่าถึงขนาดนั้นมั้งหลวงพ่อก็ว่านะเพราะว่า ถูปะผูถูปะรหะบุคคลสี่จำพวก สมควรจะสร้างสถูปและเจดีย์หลวงพ่อก็ยึดจุดนี้เป็นหลัก ในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เนี่ยก็ไม่ใช่สร้างแต่ใส่อธิธาตขององค์หลวงตา ใส่พระบรมสารีริกธาตุใส่พระพุทธปฏิมา แล้วก็เป็นที่สถานที่ศึกษาหลวงพ่อก็เน้นหนักไปหลาย ๆ ทางเหมือนกันนะลูกหลานนะ ไม่ใช่ว่า ตัดคอตัวเองแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราได้ยินหลวงพ่อได้ยินก็ศรัทธาเนี่ยน่ากลัวนาศรัทธามิจฉาทิฏฐิศรัทธาเนี่ยปัญญาศรัทธามันอีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าปัญญาศรัทธากับจะไปอะไร นั่งภาวนาเอามันหามลุ่งหามค่ำเลยชำระกิเลสภายในใจ อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่านะถ้าไม่มีอะไรเลยกำหนดภาวนาถ้าว่าไม่มีอะไรเลยเจ็ดปีเจ็ดเดือน นั่งภาวนา อยู่ในสติปัฏฐานสี่อันใดอันหนึ่งกายพิจูสติอยู่ในกายตลอดพิจารณาอยู่ในเวทนาสติอยู่ในจิต สติอยู่ในธรรมารมณ์ที่อยู่ในใจ ถ้าหาว่า สติและปัญญาอยู่ในสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่เกินเจ็ดปี ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าว่าย้อนพระมีบุญวาสนาเก่ามีพื้นฐานอยู่แล้วไม่เกินเจ็ดเดือนแต่ถ้าบุญบารมีของเรา มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วแต่มันเร่งเข้าไปครั้งสุดท้ายเนี่ยถึงเส้นชัย ไม่เกินเจ็ดวัน จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ ถ้าว่าจะใช้ปัญญาอย่างนี้หลวงพ่อจะอนุโมทนานะถ้าว่าไปตัดคอตัวเอง บูชาอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าโง่เท่านั้นเองถ้าว่านั่งภาวนาสู้ตัดกิเลสอย่างอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันถ้าทำได้อย่างนี้หลวงพ่ออนุโมทนากับท่านผู้นั้น แต่ที่ยังไงก็มันผ่านไปแล้วเป็นเรื่องของท่านไปแล้วนะ นานาจิตตังนานาทัตนะ แต่ก็น่าตำหนินะไม่น่าทำอย่างนั้นนะในฐานะที่ว่าหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาจะไม่พูดไม่กล่าวเสเลย เมื่อได้ยินข่าวมาก็มันเหมือนกับขาดตกบกพร่องเพราะมันเป็นหมู่เป็นคณะ แต่ฟังฟังดูแล้วหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถาม เจ้าคณะจังหวัดทั้งสองจังหวัดดู จังหวัดอุดรจังหวัดน้องบัวลำพูก็เป็นรุ่นน้องๆ ของหลวงพ่อทั้งหมดนะหลวงพ่อในฐานะหลวงปู่หลวงตาก็ยัง ไม่ได้ถามท่านยังไม่ได้เจอท่านนะแต่กับหลวงพ่อเล็กเนี่ยส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็คิดว่าหลวงพ่อเล็กนาขามเลยนะแต่ฟังฝังนู้นเป็นเป็นสายหลวงปู่เหรียญอีกต่างหากนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เหรียญแต่จะเป็นลูกศิษย์กายกลายหรือลูกศิษย์อยู่ด้วยท่านจำพรรษาหรือยังไงหลวงพ่อก็ยังไม่ทราบรายละเอียดอีกเหมือนกัน จริงหรือไม่อันนี้ก็ได้ยินข่าวมา อันนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังก็คงจะเป็นลัก ลักษณะอย่างนั้น แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยตายแน่ตัดคอตนเองเออแกว่าเหมือนกับอะไรใช้ภาษาอังกฤษเขากิอะไรกิอะไรที่ทำทำสัญญกรรมตัดคอตัวเอง เหมือนกับฝรั่งเศสนะทำโลงขึ้นมาแล้วก็ใช้เหล็กยาวๆ ใครทำผิดการเมืองก็มันก็ตัดคอเอาตัดคอเอาตั้งโลงตัดคอเพราะในสุดคนที่ตั้ง ตั้งตั้งเครื่องตัดคอแล้วก็ตัดคอตัวเองก่อนตัดของตัวเองตายในฝรั่งเศสนะมันก็มันก็แปลกเหมือนกันนะนึจะจริงหรือเท็จยังไงกับหลวงพ่อได้ยินมาอย่างนั้นหลวงพ่อก็เล่าเล่าข่าๆนะลูกหลานผู้ที่สร้างขึ้นมานะคิดขึ้นมานะเครื่องตัดคอนะผลในสุดเลยตัวเองก็เลยตัดคอได้ตัดคอด้วยคนหนึ่งนะ อันนี้ก็คงจะเป็นบาปกรรมของท่านในอดีตชาติเหมือนกัน คงจะเนี่ยพวกเราเห็นไหมสมัยหนึ่งอะไรประเทศเนปาลเขาตัดคอสัตว์บูชายัน เห็นแล้วโอ้โหสลดหดหูเหมือนกันนะ ลูกหลานนะนี่แหละอันนี้ท่านอาจจะเป็นบาปกรรมในจุดนั้นมาก็ได้พวกคนมันทำบาปทำกรรมมันต่างกันนะลูกหลานนะ เราจะไปซ้ำไปเติมก็ไม่ใช่เรื่อง แต่เรามาพิจารณาดูแล้วบอกว่านะมิจฉาทิฏฐิศรัทธาสรุปแล้วไม่ใช่ปัญญาศรัทธา เป็นมิจฉาทิฏฐิศรัทธาคือความเห็นผิดศรัทธาในน่ากลัวนะลูกหลานนะมันสุดโต่งนะ ถ้าไม่สัมปยุทธ์ด้วยปัญญาแล้วก็มันเป็นมิจฉาทิฏฐิปัญญามิจฉามิจฉาทิฏฐิวิทยะ เพียนไปเพื่อทำความชั่ว เป็นมิจฉาทิฏฐิมิวิทยานะ สิ่งที่มันผิดเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดลูกหลานนะให้ดูใจของตนเองนะสัมมาทิฏฐิกับปัญมิจฉาทิฏฐิมันอยู่คู่เคียงกันนะถ้าว่าเราทำคิดอะไรถูก เป็นศีลเป็นธรรมเชิดชูบูชาไปในทางที่ถูกต้องนะ สัมมาทิฏฐินะลูกหลานนะถ้าว่าคิดออกไปนะออกนอกลู่นอกทางสุด สุดตรงนะไม่ไปตามหลักธรรมคำสอนของของพระพุทธเจ้านะ อันนั้นแปลว่า มิจฉาทิฏฐินะ